ค่ะโอ้โหเสียงเยี่ยมมาก เราต้องเปิดเพลงนะคะ ดูนี่ เสียงของแปลกเลยอะแบบไม่ค่อยได้พูดไง อยู่บ้านก็เลย ไม่ค่อยได้พูดนะคะ เสียงทำไมเสียงแมนจังเลย สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะ ัสดีทุกคนนะครับคนจริงๆมันก็ไม่ดำนะมันก็ยังเออหนูอยากรู้ว่าหนูอ่ะ ควรจะย้อมผมต่อไหมหรือว่าแบบเราไปผมดำกลับไปผมดำผมแรกเริ่มเนี่ยดูนี่ทุกคนคือมันดำเลยเห็นไหมแล้ว ประเด็นสำคัญก็คือขี้เกียจยอมไง เพราะว่าแบบเสียตังค์หลายรอบ เสียตังค์ซ้ำซ้อน มันแบบ มันดำเร็วมากเลยอะสีดำเลยเหรอแต่หนูมีความรู้สึกว่าตอนแรกอะที่หนูว่าผมสีดำอะมีความรู้สึกว่ามันแบบ มันทื่อๆ มันแข็งๆ อะไรสักอย่าง เพราะว่าผมดำอะ ผมทองเลยเหรอ คือจะบอกว่ายังไม่เคยแบบกัดกัดผมจริงจังขนาดนั้น เพราะว่ากลัวผมเสีย กลัวมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ ชอบสิ่งนี้นะคะสิ่งนี้คืออย่าเรียกว่าสีดีกว่าค่ะ เรียกว่าเป็นการผสมผสานระหว่าง ระหว่างหลายสี คิดถึงมาก ๆ เลย คิดถึงเหมือนกันครับอันนี้เข้ามากัน น่าจะเข้ามากันหมดแล้วนะ ทุกคนคือแบบว่าหนูอ่ะกว่าจะได้มาไลฟ์คือนานมาก อยากไลฟ์มาก ๆ นะคะ คือจะบอกว่าตอนแรก ขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยนะคะคือจะบอกว่าหนูไหมตอนแรกอะหนูอะหนูอะรู้สึกว่าตัวเองอะน้ำหนักลดลง ใช่แล้วแบบป้าม้าอะไรเงี้ยก็ทักว่าแบบเอ้ยทำไมแบบผอมลงอะไรอย่างงี้ ซึ่งทุกคนเชื่อไหมว่าหนูหนูรู้สึกว่าตอนนี้หนูก็อ้วนขึ้นอีกแล้ว เพราะว่าเพราะว่าแบบกินจุกกินจิกเยอะมาก แต่พอแบบช่วงไหนที่เราแบบทำนู่นทำนี่ แล้วบางทีเราก็ลืมกินข้าวใช่ไหมนั่นแหละช่วงนั้นอะคือจะผอมเพราะว่าลืมกินข้าว ลืมวันลืมคืน ช่วงนั้นทำนู่นทำนี่แบบเยอะมากเอออยากพูดถึงเรื่อง general election ก็คือแบบทุกคนคือหนูแบบ ถ้ามันเป็นความผิดพลาดในชีวิตหนูจริงๆจเหรอคะตอนเนี้ยโต คืออยู่ห่างมากก็คือแบบเล่นไม่ได้เลย โอ้อดลำแก้บนเลยอ่ะทุกคน ไม่มีอดลำแก้บนเลยจริงๆปะคือหนูอะอยากตั้งกล้องประมาณเท่านี้ใช่ไหมแต่คือแบบเราก็มองไม่ค่อยเห็นคอมเมนต์นะคะ เศร้าอดลำหน้าเทียเตอร์ก็คือว่า มันก็คิดไปคิดมากน่าอายเหมือนกันนะทุกคน คือทุกคนอะเสียใจไง เพราะว่าทุกคนอะอยากเห็นใช่ไหมไม่เป็นไร คือหนูอะอุตส่าห์ว่าวันนั้นอะวันที่ประกาศอะหนูอยากจะพูด ให้แบบว่าซึ้งๆกันทุกคนเข้าใจปะ มันก็แบบ เป็นวันสำคัญของหนูอ่ะหนูก็อยากพูดให้มันแบบซึ้งซึ้งกินใจ แล้วก็เป็นความรู้สึกที่อยากจะพูดจริงๆอ่ะ แต่ทุกคนดูเน็ตหนูสิคือแบบ นันเน็กยังยังร้อนอยู่เลย คือหนูว่าตอนคนอื่นพูดตอนแรกงเนี้ยทุกอย่างมันโอเคมาก มันโอเคทุกอย่างเลย แต่เพราะว่ามันก็ขึ้นอ่ะมันก็ขึ้น 4G อยู่อะไรเงี้ย เราก็แบบไม่ได้เอกใจอะไรใช่ไหม แต่คือพอถึงตาเราปุ๊บอะมันก็เริ่มแบบค้างๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแหละหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรหรือเปล่า แต่คือแบบ มันต้องแบบ must go on นะใช่ไหม go on แล้วหนูก็แบบเอ้ยหรือว่าเขาไม่เป็นไรมันคงเป็นเครื่องเราคนเดียวแหละก็เลยอ่ะพูดต่อไปจนจบแล้วหนูก็งงว่าทำไมจอมันแคบแคบซูมซูมแคบแคบซูมซูมหนูก็ เฮ้ย๋ยวเราหยุดพูดตอนนี้มันจะยังไงอยู่นะ แล้วก็อ่ะพูดให้จบเลยละกัน เพราะค้างเลย เสียใจเพราะว่า ครั้งนี้ก็เป็นการติดอันดับครั้งแรกใช่ไหมเราก็แบบ ได้พูดขอบคุณ หลัง หลังประกาศให้ทุกคนได้ฟังแบบครั้งแรกแล้วมันก็ตื่นเต้นใช่ไหมครั้งที่แล้วแบบ ครั้งที่แล้วพอ พอประกาศเสร็จอะอันดับสุดท้ายอะไม่มีชื่ออะก็คือจบแล้วซีวิตนะซีวิต ก็รู้สึกว่า เราก็มากันไกลแล้วนะ มาไกลกว่าเดิมกว่าที่หนูคิดไว้แบบมาก ๆเลยค่ะ รอบนี้ คือทุกคนจะสังเกตว่า หนูอะลงอันดับแบบท้ายมาใช่ไหม สามสิบสองอะ คือ ทุกคนอาจจะไม่เชื่อว่า ถ้าหนูรู้ว่ามันมีอันดับที่ท้ายกว่านั้นอะคือสี่สิบแปดหนูก็อาจจะเลือกสี่สิบแปดด้วยซ้ำ มันเป็นฟิลแบบ เป็นฟิลแบบ ขอ ขอแค่ ติดอันดับ สักอันดับหนึ่ง ก็รู้สึกว่า complete ไป นิดนึงแล้วเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้ว เราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่ติด แต่ เราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย มันก็ทำให้รู้สึกว่า เออ เราอย่าคาดหวังอะไรเยอะดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วยิ่ง พอ ผลด่วนออกมาครั้งแรก มันทำให้หนูยิ่งแบบ ฝังในใจว่า เออ นี่แหละ คือมันคง มันคงประมาณนี้แหละ เออมันคงประมาณนี้แหละ ใช่ จริงๆที่ช็อกที่สุดน่าจะเป็นผลดวนรอบที่สองใช่ มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ย ตอนนั้นอยู่บนรถทุกคนตอนที่ประกาศนะคะ ตอนนั้นก็จะไปซ้อมเต้นต่อใช่ไหมแล้วก็อยู่บนรถ แล้วก็อยู่กับม้า แล้วเขาก็ค่อย ๆ ประกาศไปเรื่อยๆ พอแบบเริ่มไม่มีชื่อเราเราก็รู้สึกว่า เฮ้ย หรือว่าเราหลุดไปแล้ว อะไรอย่างนี้ แต่พอแบบมัน มันขึ้น มันขึ้นไปถึงเนี่ย ตรงนั้นมันก็รู้สึก โล่งบางอย่าง ถึงจะไม่ใช่อันดับที่จริง ๆของวัน general election มันก็รู้สึกว่า เราข้ามผ่านอะไรบางอย่างเพราะรู้สึกว่าหนู หนูเป็นคนแบบ อยากก้าวไปเรื่อย ๆ นะ แต่ว่าแบบ ไม่อยากถอยหลังเลยรู้สึกว่าก้าวไปช้าๆ อย่างมั่นคง น่าจะดีที่สุดสำหรับหนูตอนนี้ใช่ ตอนแรกเขียนไปสามสิบสองทุกคนให้มายี่สิบ ยี่สิบสามเลย โอ้โห ขอบคุณมากค่ะ โอ้ ดีใจจริง ๆ นะเนี่ย แบบมันแบบ ว่ามันบอกมันถูก นั่นแหละหนูก็อยากขอบคุณทุกคน จริงๆ นะคะ ที่ทำให้หนูมาถึงจุดๆ นี้ได้ มันไกลมากๆ กว่าที่หนูคิดไว้ ก็มันก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากทำให้ใครหลาย ๆ คนรู้ว่าจริงๆแล้ว มันก็ไม่ได้มาเพราะฟลุกหรือว่าแบบ ไม่ได้มาเพราะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมก็อยากให้รู้ว่าจริงๆอ่ะ มันมาจากความพยายามความตั้งใจแล้วก็ความเหน็ดเหนื่อยของทุกคนจริง ๆ แล้วก็ เราก็สู้กันมาด้วยกันถึงตรงนี้แล้ว ก็อยากให้ทุกคน สู้ไปด้วยกันจนถึงจุดหมายที่ไกลกว่านี้นะ ก็ปีหน้าหรืออะไรต่อๆไปก็ อยากจะตั้งเป้าหมายให้ไกลขึ้นกว่านี้ เพราะว่าเราก็ผ่านมาแล้วก็ก้าวมาอีกขั้นหนึ่งแล้ว ทำหน้าหมูดีใจ ยังไงคะหมูดีใจ มันมันหมูไหมเนี่ยเออแล้วจริงๆเนี่ยพอพอวันประกาศอ่ะมันเราอ่ะ ติดอันดับนั้นอ่ะ แล้วภาพมันก็ตัดหมดเลยอ่ะ รู้สึกว่า ก่อนหน้านี้เราก็จะแบบสองตรงนี้นั่นใช่ไหมว่าแบบ เออแบบด้อมบ้าหรือแฟนคลับ อาจจะไม่ใช่แฟนคลับเรา อาจจะเป็นแฟนคลับคนอื่นที่เอ็นดูเรา หรือบางคนก็อาจจะไม่ได้ติดตาม แต่ว่าก็มาช่วยอะไรเงี้ย คือภาพมันก็ตัดไปว่าโอ้โหกว่าเราจะมาถึงตรงนี้มัน ทุกๆคนคือแบบ เหนื่อยกันมากกว่าจะส่งเรามาถึงตรงนี้ โปรเจกต์ต่างๆอะไรเงี้ยจะมากจะน้อยก็คือมันรวมกันอยู่ใน ความสำเร็จนี้ ใช่ก็เลยนั่นแหละก็ ก็เคยบอกว่า ไม่อยากให้เหนื่อยแต่ว่าแบบมันก็มันก็เหนื่อยใช่ไหมล่ะก็ไม่อยากให้เหนื่อยแหละ ก็ดีใจว่ามันผ่านมาได้แล้ว เพราะว่า เหมือนพอมันไม่ประกาศสักทีมันก็แบบมีความแบบ จะทำอะไรก็ทำไม่สุดไง มันก็ยังมีแบบคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นอะไรเงี้ย แต่พอประกาศไปมันก็โล่งมากๆ ค่ะ กินข้าวอร่อยขึ้น แล้วแบบว่าที่ที่เคยพูด หนูจำได้ว่าตัวเองอะเคยพูดไว้ตอนงานงานเปิดตัว จำไม่ผิดนะงานเปิดตัว beginner ครั้งนั้นน่าจะเป็นการติดครั้งนั้นน่าจะเป็นการที่หนูไม่ได้ติด จาก general election ใช่ไหม แล้วหนูก็ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนไป เต้น เป็นเพลงโอโกเอะไดมอนด์ ตอนนั้นคนที่ไม่ได้ติดก็จะได้เต้นเพลงแต่ละยูนิตไป ก่อนที่จะเริ่มเปิดตัวของเพลง ซิงเกิลหลักแล้วก็ซิงเกิลรองตอน ตอนนั้นหนูรู้สึกว่า มันมันก็แอบว่างเปล่านิดๆนะ แต่มันก็ทำให้หนูอะอยากพูด เพราะว่า เดี๋ยวปิดก่อนเหมือนตอนนั้นเราก็พูดไว้ว่าอยากให้ทุกคนอยู่กับหนู จนหนูไปถึงจุดจุดนั้น แต่คือนะความหมายตอนนั้นหนูก็ไม่รู้นะว่าจุดจุดนั้นของหนูมันคือตรงไหน แต่ แต่แค่อยากพูดเหมือนเป็นความรู้สึกที่ อยากให้รู้ว่า เออ เราก็สู้อยู่กับทุกคนนะ ถึงวันนี้เราจะยังทำไม่ได้แต่วันนี้อาจจะได้ใส่แค่เสื้อยืดธรรมดาหรือ ได้เต้นแค่ ตรงนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในซิงเกิลนั้นๆ แต่ก็อยากให้รู้ว่าเราสู้กับเขาอยู่ไม่ใช่ว่า เอ้ยเขาสู้คนเดียวเลย นั่นแหละใช่ตอนนั้นมัดจุกเนี่ยเป็นน้ำผุอยู่ใช่แต่ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ตั้งแต่ตอนนั้นหรือว่าจะมาตอนไหนก็แล้วแต่นะคะ ก็อยากขอบคุณจริง ๆ ที่อยู่ข้างๆกันมันเป็นมันเป็นอะไรที่ มันเป็นอะไรที่แบบผลักดันในใจมาก ๆจริง ๆ บางทีมันท้อมันเหนื่อยอย่างเงี้ยมันพอได้เห็นเขาอยู่ข้างๆ มันก็อยากที่จะทำให้ดีกว่านี้ มากๆเพราะรู้สึกว่าที่ตัวเองทำอยู่ตอนนี้มันก็อาจจะยังไม่พอ ที่จะทำให้เราแบ เฮ้ยยยยายกำลังค่อยๆพูดอยู่ค่ะมันมีหลายอย่างที่อยากพูดนะ แต่ก็นึกไม่ค่อยออกค่ะ แล้วก็จะบอกว่าพออยู่อันดับที่ยี่สิบสามใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่ามันถึงจะเป็นแค่ซิงลอง แต่มันก็รู้สึกท้าทายเหมือนกัน เพราะว่าปกติอะสมมติว่าถ้าติดติดเซมหรือไม่ติดเซมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้อยู่แบบท้ายท้ายท้ายท้ายในที่นี้ก็คือแบบท้ายจริงๆท้ายสิบไม่สิบห้าก็สิบหกใช่ไหมคะที่ที่ติดอะไรเงี้ยแบบท้ายมากๆ แต่พอครั้งนี้เป็นซิงร้องใช่ไหมเรา ติดที่สิบสามมันก็รู้สึกว่า มันก็หน้าขึ้นมาอีกอะไรนี้ เพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้อยู่ข้างหน้าค่ะ ปกติจะอยู่ข้างหลัง ครั้งนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่ชินก็อยากทำออกมาให้ดีมากๆค่ะเพราะปกติอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะมันก็รู้สึกว่าอุ่นอุ่นใจแบบมันมีพี่ ๆ อยู่ข้างหน้าหรือมี คนอื่นอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเราก็จะอยู่แบบอย่างเงี้ยเยิงยิงอยู่ตามซอกซอกรูๆใช่ไหมแต่พอครั้งนี้แบบ ต้องอยู่หน้าขึ้นมาอีกก็ ไม่ค่อยได้อยู่ก็รู้สึกว่า จะเป็นยังไงนะถ้าเราได้อยู่ตรงนั้น ถ้าแบบเห็นเราเห็นเรามากขึ้นติดนึงอะไรอย่างนี้ อ๋อ บางคนพูดถึงเดอะสกาเอ็กซ์บินเคโปเรใช่ไหมคะ หนูจะบอกว่า ครั้งนั้นที่ถ่ายคลิปอะ หนูเกือบไม่รอดนะทุกคน คือ คือมัน คือตอนที่กินไปมันยอมรับว่าหนูกินดึกไปหน่อยนะคะ แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองท้องว่าง ซึ่งมันอันตรายมากนะ แล้วพอกินไปรู้สึกว่าตัวเองแสบท้อง ตอนแบบใกล้ๆจบคลิปนะคะ จะเห็นสีหน้าหนูก็คือ คือมันตัดออกมามันอาจจะตลกใช่ไหมทุกคน แต่มันเผ็ดแบบ เผ็ดไม่ไหวแล้ว เผ็ดพ่นไฟมากค่ะทุกคน ใช่ คือที่ไม่คิดว่ามันจะเผ็ดขนาดนั้น เอาจริงสาบาน ถ้ารู้ว่าเผ็ดขนาดนั้นจะไม่กินขนาดนั้น อืม คือเราไม่คิดว่ามันจะอ่ะทุกคนคงจะมีโมเมนต์ที่แบบ พอมีของสิ่งสิ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็นึกความเผ็ดของมันไม่ออกอะ เราก็เลยอ่าถ้าใจกลางอย่าปากเก่งนะคะ แล้วก็อย่า พักแต่ตรงนั้นนะคะ หนูสามารถว่า ไอเส้นดำไอ้นั่นหนูจะไม่กินอีกแล้วค่ะ พักเลยค่ะ แสบมาก คือคืนนั้นน่ะ คิดว่า คิดว่าจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วด้วยซ้ำหนูแบบ ุกคนไปดูต้นคลิปกับท้ายคลิปนะหน้าหนูแบบคนเรื่องเลยค่ะอ้น่าจะได้เข้าโรงพยาบาลเร็วๆ เนี้ยนะ กินตอนโหกีโมงตอนแรกอะถ่ายไว้ ถ่ายก่อนวันนั้น ตอนตีสาม ดีนะวันนั้นไม่กินคือถ่ายเปิดคลิปไว้ตอนตีสามแล้วก็ลงไปหาของ พอลงไปหาของเสร็จ ง่วงนอน ก็เลยไปนอนนั่นแหละ ก็เลยถ่ายใหม่อีกวันหนึ่งนะคะ ก็เป็นประมาณกี่โมงหนะสองสามทุ่มแล้วถ้าจะไม่ผิด ใช่ค่ะ อืม แล้วคือวันนั้นในบ้านก็ไม่มีนมด้วย อืม อย่างที่สองคือไม่ชอบกินนมค่ะ เป็นคนไม่ชอบกินนม นมแบบนมจืดนมอะไรอย่างนี้ไม่ชอบ นมเปรี้ยวๆ ใช่ ไม่หลับไม่นอนหนูอะเป็นคนหิวดึกมากกินกลางคืนบ่อยมาก ทุกคนแล้วนี่นะ หนูจะมาบอกว่า ความจริงแล้วอะที่หนูดราม่าอันนั้นอะมันคือคือทุกคนเข้าใจผิดมากคือหนูไปอ่านเมนแล้วแบบไม่ใช่หนูไม่ได้พูดว่าอย่างนั้นคือหนูบอกว่า หนูบอกว่า ที่หนู ที่หนูบอกว่าเรื่องเศร้า ตอนอยู่บ้านอะไรสักอย่างจำไม่ได้ที่เขาเขียนอะเออ คือทุกคนหลายคนนะฟังเป็นหมา แต่คือไม่ใช่ มันคือม้าหนูหมาม้า you know หมาม้าอย่ามาม้าคือมันเผ็ดใช่ไหมแล้วบวกกับเสียง เสียงเราออกเสียงไม่ชัดอะไรเงี้ย หลายคนเนี่ยคิดว่าเป็นหมาใช่ไหม แต่คือมันคือม้าหนูค่ะ ม้าหนู ม้าหนูเอง อืม ม้าหนูอะเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าปวดท้อง แล้วหนูว่าก็เลยบอกว่า จริง ๆอะเขาตัดออกไป หนูก็เลยพูดตอนนั้นว่า แล้ว ความเศร้าอย่างที่สองก็คือคุณคิดว่าหนูจะได้เข้าโรงพยาบาลไปกับม้าไหมคะ วันนี้หนูกินตอนดึก หนูอาจจะเข้าโรงพยาบาลก็ได้เออนั่นแหละม้าหนูเข้าโรงพยาบาลหนูกลัวหมาให้หนูเลี้ยงหมาที่ไหนหนูกลัวแมวหนูกลัวสรรพสิ่งสัตว์ทุกอย่าง งงใจจริงๆมาต้องภูมิใจ ใช่ สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะ แล้วประเด็นก็คือแบบทุกคลิปหรือทุกไลฟ์อะไรอย่างงี้นะ ทุกคนก็จะทักว่าฟันหนูอะ จะทักประมาณว่า ทั้งคลิปดูแต่ฟันหนูอะไรเงี้ยทุกคนบางทีหนูก็เขินนะ เหมือนฟันปลอมใช่ไหม ฟันมันแบบเหมือนฟันปลอมใช่ไหมเหมือนฟันในโฆษณาปะแบบขาวเกินจริงอะ แต่พอมาแปลงจริงๆแล้วก็ไม่ได้ขาวแบบเขาอะ นี่เราจะเปิดเพลงนะคะ อุ้ยเสียงจิ้งจบปะเนี่ย ตอนนี้เป็นเวลานะคะหนึ่งทุ่มสี่สิบโหเหมือนทำ YouTube เลยชอบฟังเพลงสไตล์นี้ค่ะ เออใช่ปะเนี่ยจ้างหนูเถอะฟันหนูสาขาวแล้วอะไม่งั้นชีวิตนี้หนูจะไม่ไม่มีอะไรดีเลยเนาะพี่จี้เอาเหล็กออกตอนไหน คือเอ้ยจำไม่ได้แล้วออกตอนไหน เอาออกมาสักพักแล้วอะวันนั้น ใกล้ๆวัน วันเดือนสายไฮเทนชันนะคะประมาณนั้น นิวน่ารักไหมจี้นิวบอกว่าจี้น่ารักใช่หรอน้องนิวอะนะจริงไหมเนี่ย นิวบอกหนูน่ารักเหรออำมันบ้าจริงๆอะน้องเป็นคนที่น่ารักค่ะน่ารักเพราะว่า หนู เวลาคุยกับน้องเงี้ยมันก็ เป็นฟิลแบบน้องเป็นคนขำง่ายนะคะ แล้วแบบจี้ก็เป็นคนตลกไง บางทีอ่ะพูดแบบพูดพูดจริงจังนะ พูดแบบ เออจริงจัง แต่น้องก็ยังขำหนูแต่น้องน่ารักคุยด้วยก็น่ารักขายบอกน้องอำไม่เป็นไร ถึงน้องไม่ชมเราก็จะชมน้องโอ้โหหัวเพิ่งตื่นมา ทุกคนหนูก็มีเรื่องที่จะอยากสารภาพนะคะจริง ๆแล้วเนี่ย หนูจะมาไลฟ์ตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงนะคะ แล้วตัวเองก็อยู่บนเตียงนะคะ กลิ้งไปกลิ้งมาค่าหลับจ้า หลับไปเลยจิ้งมีสัตว์เลี้ยงไหม ไม่มีค่ะ ไม่ไม่เลี้ยงเลยค่ะเพราะว่ากลัวหลายอย่าง กลัวมากๆ แต่ จะบอกว่าพอมาอยู่บ้านนี้ใช่ไหมคะ แล้วแบบยายนู่นนี่นั่นเขาเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้เราก็ยังเจออยู่วนเวียนในชีวิต แต่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเพราะก็รู้สึกว่าแบบ เราก็เริ่มมีความแบบว่าเข้าใจเขามากขึ้นในหลายๆ อย่าง แบบ จริงๆเขาก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น แต่ก็น่ากลัวอยู่นะมันก็สองจีสองใจอะ่ะ แต่คือแมวนี่แบบหนูพยายามทำใจที่จะอยู่ร่วมกับมันได้ แต่คือ มันแบบอ่ะทุกคนหนูจะเล่าให้ฟังอ่ะทุกคนคิดสภาพนะคือ ถ้าเป็นหมาใช่ไหมอ่ะสมมติเราอยู่บนโซฟาอย่างนี้ แล้วเราก็แบบพอพอแบบมันจะตะกุยหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ยืนขึ้นใช่ไหมมันก็ไม่ถึงเราแต่พอแมวอย่างเงี้ย ทุกคนมันกระโดดจากหลังคามยังไม่ตายเลยนะ มันแบบสไปเดอร์แมนหรอหรือว่าอะไรปล่อยยายหรอ คือเราไม่สามารถจะหลบหนีมันได้นั่นแหละคือสิ่งที่หนูกลัว แล้วแบบสายตามันแบบมันีิคาดมาก ๆ มันเนี่ย แมวอยู่ข้างล่างใช่ป่ะ แล้วหนูแบบ หนูหนูกินข้าวตอนเช้าใช่ป่ะหนูนั่งกินอยู่ แล้วแบบ แล้วทีเนี้ยพอหนูไม่กล้ามองตามมัน ถ้ามองตามมันนะ ข้าวข้าวหรืออะไรในมือหนูหนูต้องให้มันหมดเลยนะไม่ใช่มันน่ารักนะหนูกลัวมันตอนจะกินข้าวเนี่ย พอมันมาปุ๊บหนูก็แบบ เอาให้มันหมดเลยอะกลัวแบบมันกระโดดอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ก็กลัวพูดแล้วก็ขนลุกโอ้ยอย่างกับเรื่องผี คือมันคิดไปเองไหม มันก็ มันก็ไม่ได้คิดไปเองนะมันก็น่ากลัวพี่เชื่อไปถามพี่จูสิ พี่จูก็กลัวเหมือนกัน อืมเวลาเจอแมวคือต้องเดินอ้อมโลกเหมือนกัน คนร่วมชะตา เออโดนแมวยึดอำนาจอ่ะ เออหลายๆ คนอาจจะแบบว่า เอ้ย แมวน่ารักให้กินนู่นกินนี่ แต่นี่ก็คือ มีอะไรก็คือให้แมวนะคะ เป็นทาสแมวแบบกลัวกลัวทาสแมวแบบซัวกลัว แมวป้นหัวใจที่ไหนนะป้นข้าวหนูนี่ ี่กลัวแมว แต่ผมไม่กลัวที่จะพบจี้นะครับนั่นนะคิดนานไหมคะ ดีค่ะดีค่ะ อุ้ยฟันใหญ่จังเลยนะอูลูกแมวนี่น่ากลัวเลยนะทุกคน คือพอเราไปยุ่งกับลูกมันใช่ไหมแมวมันจะตะปบไปดิแม่มันอะ แล้วคือแบบบ้านหนูว่าเป็นบ้านที่รักสัตว์มากเลยค่ะทุกคน หนูก็เลยต้องทำใจอยู่ร่วมโลกกับสัตว์สรรพสิ่งให้ได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นหมาแมว นกไก่กาคือทางบ้านหนูแบบโซรักสัตว์ทุกคน เราก็จะต้องอยู่ให้ได้ เพราะว่าถ้าให้เลือก ระหว่างหมากับแมวและเรา ทุกคนน่าจะไล่เราออกจากบ้านค่ะ เพราะว่าหมาแมวน่าจะเลี้ยงง่ายกว่าค่ะ เรื่องเศร้าที่เราต้องทนอยู่นะคะหูเศร้าจริงอะ่ะ้โหน้ำตาจะไหลเลย นั่นแหละ แมวหรอ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะ บอกเลยว่า พี่จะให้อาหารหนู เช้ากลางวันเย็นแต่ขอร้องแหละอย่าเดินมาตอนที่มันไม่ใช่เช้ากลางวันเย็นเลยมันกลัวนะก็ดราม่าแหละทุกคนอย่าทุกคนขับใช่ไหมมันเป็น ทุกคนขับบนความเศร้าของหนูอีกแล้วอะชีวิตชีวิตนะชีวิต คนตั้งแต่มันอยู่มาอยู่เนี่ย ยังไม่เคยจับตัวแมวเลยแบบ ยังไม่เคยสัมผัสมันเลยค่ะแล้วประเด็นคือ ถ้า เราวิ่งหนีมันไม่ได้ไงวิ่งหนีแล้วมันวิ่งตามแล้วแมววิ่งไวมากย้ำว่าไวมากนะทุกคนไวแบบ The Flash คือไวอะไรขนาดนั้นนะไวไม่พอแบบ กระโดดกระโดดจับตัวเราได้เลยแม่หนูจินตนาการจนหนูแบบ ทุกคนไม่อยากเห็นทุกคนมันล้มจริงนะดูดิ ยายกะยายอ่ะก็ชอบพูดปลอบใจว่า เราอ่ะ กลัวนู่นกลัวนี่กลัวนั่น แล้วไม่คิดหรอกว่าสัตว์ก็กลัวเราเหมือนกันหนูก็แบบ สัตว์จะทำ ฮะถ้าเจอแมวให้แกล้งตาย นั่นมันเจอหมีเปล่าคะ คนหนูจะบอกว่าตอนนี้อยู่บ้านใช่ไหมหนูก็มีเวลาแบบ ดูแลสภาพหน้าใช่ไหมคะถึงมันจะยับเยิน เนี่ยทุกคนดูดีที่หน้าผากอะหนูอะหนูพยายามให้สิวมันหายเพราะว่าเป็นคนที่แบบสิวขึ้นอยู่ที่เดียวคือหน้าผากตอนแรกเคยคิดว่ามันขึ้น เพราะว่าเราอะไว้หน้ามาโน่นนี่นั่นหรือเปล่า แต่เราก็เลิกไว้แล้ว มันก็ยังขึ้นอยู่ อืเพื่อ ถ้าเจอแม่ให้แกล้งตายอ่ะอืมยังไงดี จะทำได้ไหม อะมีคนถามว่าทำไมกลัวแมวถึงชอบแมวจี้ คือถามว่าแมวจี้อ่ะก็ไม่ได้ชอบแบบที่สุดในตุ๊กตานะถ้าชอบที่สุดน่าจะเป็นพวกแบบ คือ หนูเป็นคนชอบตุ๊กตาที่เป็นแบบเด็กตัวเล็กอะอย่างเช่นแอ็กเนตแอ็กเนตแล้วก็แบบพวกบูที่อยู่ในมอนสเตอร์อิงอะแล้วก็ที่อยู่ในเรื่องมินเนียนแอ็กเนตแล้วก็พวกมินเนียนอะไรเงี้ยจะชอบอะไรที่เป็นเป็นเด็กที่ตัวเล็กอะ ออเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาเด็กอืแอนนาเบลไม่เอานะ ไม่เอานะตุ๊กตาเด็กอะอืคือคืออ่ะคือแมวจี้อ่ะก็คือแบบ มันก็ยังโอเคอะอย่างเช่นแบบดูในการ์ตูนอะสมมติดูในการ์ตูนปุ๊บอะขนมันอะไม่เหมือนขนแมวจริงๆอะดู เข้าใจปะมันก็เป็นการ์ตูนอะแล้วตามันก็ไม่ได้เหมือนแมวจริง ๆอะเออมันคนละเรื่องกับแมวจริง ๆ เลยทุกคน เออ มันไม่ใช่ขนแบบเนี้ยในการ์ตูนมันไม่ใช่ขนแบบขนแมวเข้าใจไหมโอ๊ยพูดไม่รู้เรื่องแล้วอะมันไม่ใช่แบบขนแมวอะลูกเทพกลัวมากค่ะ อะไรแบบนี้หนูจะกลัวมากเลยค่ะ ทุกคนอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าอะไรรู้ไหม คือที่หนูมองซ้ายมองขวาคืออะไรรู้ไหม คือหนูว่าปิดปิดไฟทั้งห้องไง แล้วหนูเปิดไฟแค่ตรงหน้าหนูเนี่ย อยากให้มันดูเกาหลีเกาหลีแต่คือกุอะไงคือมันมืดมากทุกคนคือแบบนี่นะทุกคนที่เรามีอยู่แค่นี้นะทุกคนคิดภาพตามแล้ว ไฟทั้งห้องคือเราปิดไงเราแบบอยากเกาหลีไงเราก็เปิดไฟแค่ข้างหน้าแบบ เนี่ยดวงใหญ่เห็นปะเห็นปะนี่นี่นะอยู่แค่นี้นะ เห็นปะหลายคนจะแบบ เออ ทำไมต้องมองซ้ายมองขวาเราก็ต้องเช็คสิทุกคนว่า เอ้ย อยู่คนเดียวนะ งงไหมอืมเลยนะกลัวไดโนเสาร์ไหมกลัวไดโนเสาร์ไหมคืออะไรอะทุกคนคือ คือถ้าเราเจอไดโนเสาร์มันจะมีคนแบบเข้าไปเล่นเลยอะ เกาคางอะไรอย่างงี้เหมือนแมวได้หรอก็ต้องวิ่งเราไหมอะเนี่ย คือก็ไม่อยากพูดก็เพราะอย่างเงี้ยทุกคนก็แกล้งหนูมากกว่าเดิมชีวิตชีวิตแสนเศร้าทำสายตาสั้นไว้มองไม่เห็น ไม่เห็นจ้า มองไม่เห็นจ้า ไม่จ้าไม่มีจ้าไม่มีจ้าอ๋อมิวสิกกัวไดโนเสาร์อ๋อครั้งนั้นที่มีใครแต่งตัวเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมแล้วก็ไปแก้งมิวสิกอ่ะ วันนั้นหนูก็อยู่เออวันนั้นหนูอยู่ค่ะ คือคืออ่ะมันมันมีสองอย่างใช่ไหมคือ อ่ะสมมติว่าหนูกลัวใช่ไหมพอหนูกลัวปุ๊บอะทุกคนก็จะขำใช่ไหม แต่คืออะอย่างมิวสิกกลัว มันน่ารักไงแบบเฮ้ยโซคิวอะแบบโอ้ยใจผมอะไรเงี้ยคือแบบมิวสิกตอนกลัวคือมันแบบมีความน่ารักใช่ไหมจะมีความแบบว่า ถึงเขากลัวแต่เขาจะโวยวาาแบบอ้อยากแกล้งหนูอะไรเงี้ยคือเขาน่ารักน่าเอ็นดูมากอยากจะแบบคืนกินเขาทั้งตัว แต่หนูหนูเป็นคนที่แบบ พอกลัวแล้วก็คือแบบอ้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ มันล็อกทุกคนเข้าใจป่ะคือ นั่นแหละมันแบบมีสองอย่างนะคะ ก็เลยแบบ แล้วแบบสมมติว่าอามิวสิกกลัวก็จะแบบว่าเฮ้ยน่ารักน้องน้องหน้าเอ็นดู หนูก็ด้วยหนูก็เอ็นดู อยากจะแบบอยากจะไม่ให้เขาต้องโดนอะไรทางนั้น อะไรอย่างนี้ แต่พอตัดภาพมาที่จีนะ ก็จะแบบเอาเลยแกล้งจีเลย แกล้งเลยแกล้งเลย I love จีโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ย คือแบบไม่แล้วก็จะแบบมีคอมเมนต์ว่า ยังไม่ได้ดูคลิปเลยครับ เห็นหน้าจี้ก็ขำแล้วคืออะไรอ่ะ คือตุสาแต่งหน้าสวยๆ อ่ะ คืออะไรอ่ะ คืออะไร ไม่เข้าใจ น้องจี้พูดนั่งเฉยๆให้ฟังหน่อย นั่งเฉยๆคือให้หนูพูดหรือให้หนูนั่งเฉยๆพี่รำคาหนูใช่ไหมไม่เป็นไรหนูเหงาอ่ะคุยกับหนูนะโอ้น้ำมูกขึ้นคอเลยเอ้ยขึ้นจมูกน้ำมูกขึ้นคอคออยู่นี่ น้ำมูกขึ้นขึ้นขึ้นคออันนี้หน้าผาก อะไรอ่ะเนี่ยทุกคน คือพอแบบเราอยู่บ้านมากๆเราจะขำอะไรที่แบบ มันไร้สาระทุกคนเข้าใจปะคือร่างกายมันต้องการขำแหละ มันต้องการสารอะไรบางอย่างที่ อืมนะเออทุกคนคอนทุกคนช่วยหน่อยคิดคอนเทนต์หน่อยดิลองคิดว่าแบบ อยากให้หนูทำอะไรไหมอะไรอย่างนี้อ่ะประเด็นเคยคิดไม่ออกลองพิมพ์มา ลองพิมพ์มา นะคะลองพิมพ์มา เพื่อที่จะเอาไปทำนะเนี่ยที่รอผมมันยาวเห็นป่ะทุกคน คือแบบเรารอมันเนิ่นนานมาก เนี่ยแบบเคยเห็นป่ะทุกคนแบบมันจะยาวแบบนี้แล้วก็ปัดไปอย่างเงี้ย มันใกล้ถึงแล้วทุกคน มันใกล้ถึงความสำเร็จที่เราคาดหวังไว้นะคะมันเป็นอย่างนี้นะคะตอนแรกนะตอนที่มันอยู่ตรงนี้คือแบบลาคาญมาก ต้องสระผมทุกวันเพราะอะไรรู้ไหม เพราะเราติดกิฟต์อย่างเงี้ยแล้วมันเด้ง เด้งทุกวันเลย ก็เลย อดทนนะคะ อดทน สอนแต่งหน้า หนูเห็นหลายคนแบบเออทำคลิปแต่งหน้าใช่ไหมเขาก็ทำออกมาดีใช่ไหมนะหนู่าเป็นคนแต่งหน้าไม่เก่ง แต่ก็ฝึกอยู่ แต่ก็มีหลายคนที่ทางมาบอกว่าเอ้ยพี่จี้สอนแต่งหน้าหน่อยอะไรอย่างนี้ ที่ก็จะ แต่งหน้าหรอ อืมก็เดี๋ยวนี้ก็แต่งดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะค่ะ แต่ก่อนแต่งเป็นนกแก้วมาคอเลยค่ะลองไปย้อนดูได้ค่ะ ไม่รู้จะแต่งไงค่ะ ก็โบกไปก่อนค่ะ เพราะว่าตอนเด็กดูบาร์บี้แล้วเห็นเขาทาตาสีชมพูสวยดี แต่พอมาทากับตัวเองก็ น่ากลัวประมาณนึงค่ะ แล้วก็เมื่อก่อนกรีดไอเลนเนอร์ไม่เป็น ตอนนี้ก็ยังกรีดไม่เป็นค่ะ แล้วก็เมื่อก่อนเป็นคนไม่ค่อยชอบเขียนคิ้ว เดี๋ยวนี้คิ้วยังคิ้วก็ไม่มีเหมือนเดิมค่ะ ค่ะ ก็ ฝึกอยู่ค่ะ แต่ว่าก็ ฝึกแต่งตาอยู่ค่ะ ตอนแรกแต่งแล้วแบบ มันชมพูไป ตอนนี้ก็เลยไม่ทาตาเลยค่ะ อืม ก็มาคิดอยู่ว่า ถ้าทำคลิป แต่งหน้าจะทุกคนจะได้อะไรจากคลิปนี้ไหมค่ะนี่แต่ว่าเราต้องการให้เราหน้าโกลว์เห็นไหมแล้วก็ทาไฮไลท์ค่ะ เพราะไฮไลท์เป็นอะไรที่แบบทาแล้วก็แบบเออไม่ค่อยพังนะส่วนใหญ่ แต่ก็มีพังบ้างค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยอยากเกาหลีมีครั้งหนึ่งไปออกงาน ก็เลย รู้สึกว่า เอ้ย ตอนที่เขาแบบเกาหลีเขาแบบโดนแสงไฟอะไรเงี้ย เขามีความแบบ เฮ้ย มันเกาหลี มันดูแบบแสงแบบกคหรีใช่ไหมแล้วก็โบกไปเลยจ้านี่แล้วครั้งนั้นเป็นแบบซิงจาบาจาไหนจะแบบต้องทากริตเตอร์ด้วย แล้ว เราก็แบบในกริตเตอร์อ่ะ มันคือมีความเงาอยู่แล้ว แล้วเราก็โบก โบกไอไฮไลท์อ่ะ เข้าไปอีก พอโบกไปโบกมาปุ๊บ ถ่ายออกมาค่ะหน้าหน้าแบบเงาเหมือนตาปลาในตลาด ทุกคน คือเงาแบบ มาถึงกับถามว่าแบบที่ อันนี้คือแต่งแต่งไปไหนอะลูกคือเงามาก ทุกคนลงไปย้อนดูนะคือมันบวกกับไฮไลท์แล้วบวกกับเอ่อไอกริตเตอร์อะไรนั่นด้วยอะค่ะ มันก็มีความ มันคือมันคือมันมีเส้นบางๆ คือมันจะเกาหลีแต่คือมันก็เป็นหนังปลาในตลาดไปก่อนนะคะ คือมันเข้าใจว่าแบบพอเกาหลีปุ๊บแต่พอเราแบบทาเกินปุ๊บ มันก็จะกลายเป็นหนังปลานะคะ เงาเงาในตลาดนะคะคือเงามากอืมแต่คนอื่นในเวทีเขาก็แบบมีความพอดีในชีวิตนะคะ ก็ ดีใจกับทุกคนด้วยจริง ๆ ค่ะ ที่วันนั้นหนูเป็นหนังปลาในตลาดคนเดียวนะคะ แต่คนอื่นคือ เราต้องรู้จักความพอดีค่ะหลังจากนั้นมาหนูก็ ทาไฮไลท์น้อยลงค่ะ เพราะว่าสปอตไลท์บนเวที เออแรงมากค่ะ โกที่แบบประตูบอลปะ ใช่ค่ะ โกที่เนี่ยค่ะทุกคนมัน มันคนละโกอ่ะทุกคนเข้าใจปะคือมัน ูก็ไม่รู้จะเล่นยังไง อะไรนะโหทุกคนทุกคนไม่รู้ว่าตอนแรกอะโทรศัพท์เมมเครื่องหนูเต็ม แล้วแบบวุ่นวายมากเออโทรศัพท์ในเครื่องหนูเมมเต็มแล้วแบบวุ่นวายไปหมดเลย เพราะว่าลบรูปก็ไม่ได้มันค้าง จะทำโน่นทำนี่ก็ไม่ได้ จะตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยก็ยากมาก ต้องปิดเปิดเครื่องใหม่ถึงจะแบบกลับมาทำได้ แล้วก็พอทำไปแป๊บหนึ่งก็ค้างอีกแล้วก็ต้องปิดเครื่องวุ่นวายมาก ซึ่งไปคนพบว่าแล้วเราก็ทุกคนรู้ป่ะรูปในโทรศัพท์หนูมีสองหมื่นสองอะแล้วก็วิดีโอแบบพันแปดอะ คือเป็นคนที่ถ่ายรูปให้คนอื่นหรือว่าจะทำอะไรทุกอย่างถ่ายไว้เยอะแค่ไหนอะไรงี้ไม่ลบเขาเป็นคนแบบ ทุกความทรงจำจะเก็บไว้ เออทุกทุกอย่างเลย ถึงแบบ หน้าเพื่อนจะไม่โอเคเราก็เก็บไว้นะคะ ไว้แฮปปี้เบิร์ดเดย์รูปดีๆ เราก็อาจจะลบทิ้ง ไม่ใช่ไม่ใช่ หนูเก็บหมดเลยนั่นแหละ เป็นคนเก็บหมดวิดีโออะไรเงี้ยไม่กล้าลบสักอันเลย อืม ซึ่งคนพบว่าในโทรศัพท์มีแบบโมเมนต์เยอะมาก แล้วเข้าไปดูมันก็แบบยิ้มตามใช่ไหม มันก็ไม่กล้าลบสักอันเลยค่ะ ตอนนี้ก็ปล่อยเครื่องค้างอยู่ค่ะ ก็สองหมือนสองค่ะ ไม่ได้ลบเลยค่ะ มีเยอะมากค่ะ เดี๋ยวไว้จะ ค่อยๆปล่อยนะคะ วันวันเกิดของแต่ละคนนะคะ น่ารักมากค่ะ อยากให้ดูมากแต่ว่าไม่ได้นะคะ มันเก็บไว้วันสำคัญนะคะ มันเป็นอะไรที่แบบมองจากข้างหลังนะคะ มองจากดาวอังคารก็รู้ว่า มันน่ารักจริงๆ อยากดูใช่ไหมคะนอนไม่หลับแน่คืนเนี้ยโมเมนตัมค่ะ ใช่หนูว่า ตอนแรกคิดว่าพอได้เครื่องนี้มาจะจัดการเมมทุกอย่างให้ดีๆ แต่ลืมค่ะทำหน้าอ้อนหน่อยเอาแมวบ้านหนูไปเลี้ยงหน่อยค่ะกลัวมากเลยค่ะ เลี้ยงข้าวหนูกินค่ะ อ้อนหรือขอความเมตตา ฮะอ๋อเออเดี๋ยวมีคนบอกว่า ดูพี่โยชิสี่ร้อยเท่าไหร่นะจำไม่ได้อะกี่ร้อยนะ พี่โยชิอ่ะสองสามสี่ประมาณเนี้ยกี่ร้อยนะทุกคนอุ้ยอย่าถึงพี่เขานะสามร้อยอืมหนูจำได้สามร้อยพี่โยชิสามร้อยใช่ไหมหนูก็ไปดูคลิปเขามา เออ หุ้ยตอนนั้นมันเก่ามากแล้วนะ ตอนนั้นหนูอ่ะ หนูจำได้ว่า หนูพูดไว้นานมากแล้วนะ พี่เขาเพิ่งเอามาใช่ไหมคะ อืม นั่นแหละ ก็อ๋อจริงๆพี่เขาไม่ได้ ไม่ได้แบบเลิกลากเสียการใช่ไหมเขาจะจามใช่ไหมล่ะโหคาดเดาผิดนะคะไม่เป็นไร ก็ขอโทษพี่ด้วยนะคะถ้าแบบเข้าใจผิดอะไรบางอย่างนะคะคือตอนนั้นน่ะจี้ไม่ได้ตั้งใจจะพูดว่ากลงนะแต่คือมันนึกไม่ออกอะ่ะหนูไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะ่ะเออแต่มันเป็นขีดขีดไงก็เลยเรียกว่ากลง เพราะว่านึกถึงแบบกลงนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม แล้วก็ แล้วก็อะไรนะ ที่เขาพูด อืมอืมอืม ใช่จะบอกแปดวีนั้น ก็คือ พี่เขายังไม่ทันพูดเลยค่ะหมดเวลาแล้วจ้ากว่ากว่าพี่เขาจะอ้าปังค่ะหมดเวลาครับเพื่อนอครับนะคะจิ๊กก็เลยอ่ะจิ๊กก็เลยพูดให้ค่ะอ๋อหนูพูดว่าเหมือนพี่เขามาแย่งข้าวเอ้ยเหมือนหนูไปแย่งข้าวเขาอะไรอย่างงี้ก็จำไม่ได้ว่าทำไมตัวเองถึงพูดเหมือนกันนะคะผ่านมานานมาก ตอนนั้นยังไม่เอาเหล็กออกเลยใช้ยาสีฟันเลยค่ะฟันขาวจังมาอีกแล้วขาวเหรอเนี่ยวันนี้กินข้าวหรือยัง กินข้าวยัง กินข้าวยังอะ เมื่อเช้ากิน เดี๋ยวเรียกว่าเช้าดีกว่า ตื่นสายประมาณเที่ยงเที่ยงกิน ไข่ดาวเน็ตเกตเป็นไฟไส้กรอกหนังไก่กรอก ไส้กรอกชีสค่ะ แล้วก็ มื้อเย็นกินกินเฮ้ยหนูไม่กินเลยนี่นะหนูหลับนี่นะตอนเย็นนะ กลัวอยู่คิดมือเย็นไม่ออกหนูลาบนะ หนูไม่ได้กินนะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปกินนะคะ ตอนสองทุ่มอ m a z i n g จีจีตอนแรกอะตอนแรกที่ตั้งแฮชแท็กอะก็แอบคิดว่า ถ้ามัน amazing เหมือนชื่อแท็กเราก็คงดีเนาะ ก็คงเป็นปาฏิหาริย์มากๆเลยแหละ ตอนตั้งชื่อแบบดู it amazing GG แบบทำให้มันแบบ amazing สำหรับ แบบ GG อะไรเงี้ย คือโอ้มันก็ amazing จริงๆอะเนาะมันเหมือนฝันเลยอะอาจจะไม่ได้ มันฝันจริงๆนะทุกคนวันนั้นตอนมันประกาศอะถึงอันดับจะหล่นมาสองอันใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจตอนแรกคิดว่าจะหล่นไปมากกว่านั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยดีใจมาก ปีนี้ไม่ร้อง หมายถึงไม่ร้องในไลฟ์ป่ะคะแต่วันจริงก็ร้องอยู่ดี มันลงเพราะว่ามันดีใจไงทุกคนไม่คิดว่าเราจะมาได้อะเหมือนฝันเลย อยากขอบคุณอีกอะหนูขอบคุณจบไปยังนะทุกคน เออ ทุกคนว่าเนี่ย หนูอะหนูไปอยู่หออะหนูไม่ค่อยหนูไม่เคยได้อยู่หออะแบบ ส่วนใหญ่ก็อยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยหนูจะทะเลาะกันรูเมทไหมทุกคนว่า เราจะตีกันไหมหนูว่าข้าวของต้องพังบ้างอะในห้องมันจะซื้อนวมคนละอันซ้อมมวยอะ ต่อยกันกับแยกเนี่ยเออแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ทะเลาะกันแล้วนะเพราะว่า ไม่ไม่ได้คุยกันเพราะเป็นคนไม่ไม่ค่อยจะคุยตัวจริง อืมโนเชตไม่ค่อยหลุดได้ไงเนี่ยเขารู้หมดว่าไม่ได้เจาะจริงเนี่ยโอ้พังแน่นอนนะคะหมายถึง ความสัมพันธ์พังแน่นอนที่สูงเท่าไหร่นะคะ ก็ประมาณ 162นะคะแล้วแต่ที่ค่ะหุยทุกคนเราคุยกันจะไปชั่วโมงนึงแล้วนะ ก็เดี๋ยวจะอีกแบบหนึ่งนะคะ ไปไลฟ์ต่อในไอจีดีดีไหมหาเพื่อนเพื่อนไลฟ์ที่พักใครไปไลฟ์กับใครดีไปไลฟ์กับใครดี ิมมาสิพิมมาสิโอ้ยหมอนใหญ่ไปอ่ะ จะมวง พิมมาสิพิมมาสิโอ้โหโอ้โหโอเคค่ะก็ นั่นแหละอยากขอบคุณทุกคนนะคะ ที่สนับสนุนเด็กคนนี้มาตลอดก็จะบอกเสมอแหละว่า คือตอนแรกอะมันก็ไม่มีแสงสว่างจริง ๆ แหละ ขอบคุณที่เราสร้างทางเดินแสงสว่างของเรา ด้วยมือของพวกเราเองนะคะ ด้วยความพยายามและความเหนื่อยตลอดมาระยะเวลาที่ผ่านมาวันนี้ก็เห็นผลมาก ๆ แล้ว หนูก็อยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองนะคะ แล้วก็หายเหนื่อยด้วย หนูก็สัญญาว่าจะทำให้ทุกคนภูมิใจที่ส่งหนูมาถึงจุดนี้ แล้วก็เลือกที่จะติดตามเด็กคนนี้ถึงแม้มันชอบนึกถึงแบบตอนเมื่อก่อนที่แบบ มัน มันไม่คิดว่าตัวเองแบบ จะมาได้จริงๆอ่ะมันคิดจริงๆว่าทุกคนว่าแบบ ตอนแรกเลยอ่ะมันไม่คิดว่าเราจะแบบมาได้หรอ เราจะมีแฟนคลับกับเขาไหม แฟนคลับที่แบบเป็นแฟนคลับของเราที่เขาแบบรับได้ในสิ่งที่เราเป็นหรือว่าเออหลายๆอย่าง อืมชุดวันนี้ก็ยังคิดถึงวันแรกๆ อยู่เลย มันทำให้รู้สึกว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแล้ว สบายกว่าแต่ก่อนเยอะแล้ว ก็ไม่อยากจะเสียโอกาสไปสักอย่างหนึ่งเลยเพราะว่า ไม่อยากกลับไปเมื่อก่อนอีกแล้ว มันเหนื่อยมาก มันท้อมันแบบ มันไกลมากๆ เลยอะ แบบหลายๆคนที่ตามมาก็จะคิดเหมือนหนูเหมือนกันว่าแบบ เออ มันมันไกลมาก ไกลจนเหมือนมันไม่ใช่ความจริงเลยอะกลับไปแล้วน้ำตาไหลขึ้นมาแล้ว ก็สัญญาว่าหลังจากนี้จะทำให้แสงสว่างมัน แสบตายิ่งกว่าหน้าผากหนูอีกนะคะ สัญญาจริงๆ จะไม่ทำให้พวกคุณ เสียใจเลย จะทำให้ยิ้ม แล้วก็รู้สึกว่า ดีใจที่ได้ติดตามเด็กคนนี้นะคะ หนูก็อยากจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ทุกคนต่อไปอีกเรื่อยๆ จนกว่าจะจะจนกว่าจะอะไรอะจนกว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไร ไม่อยากปิดไลฟ์เลย กลัวหาเวลามาไม่ได้แล้ว อยากเห็นหน้าด้วยตอนนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศแล้วอยากมองหน้าทุกคน เพราะว่า จริง ๆอะอยากพูด บนเวทีมากกว่า อยากแบบมองหน้า อยากได้ยินเสียงมากกว่า เพราะว่าพอพูดอันนี้ไปแล้วมันก็ไม่ได้ยินเสียงทุกคนใช่ไหมล่ะ ก็อยากรู้ว่าเขาดีใจขนาดไหน อยากรู้ว่า เขา คือพอแบบมัน วันที่ประกาศจะร้อยในชั้นครั้งแรกแล้วมัน มันอยู่บนเวทีใช่ไหมล่ะ แล้วพอไม่ติดปุ๊บอะเราก็คิดแล้วว่า คือเราเสียใจคนเดียวมันไม่เท่าไหร่ไง มัน มันมีอีกหลายคนที่เขาดูอยู่แล้วเขาก็มาหาแบบ บางคนอาจจะมาเพื่อเราคนเดียวหรือว่าอ่าเราเป็น แบบชอบลองมาจากคนอื่นอะไรเงี้ยพอเขามาดูแล้วมันคือมันแบบมีความคิดในใจว่าแบบคือเราเสียใจคนเดียวมันก็ยังควบคุมได้ไงแต่ ถ้าคนที่รักเราหรือคนที่แบบเขาซัพพอร์ตเราอยู่มันเขาอาจจะเสียใจมากกว่าเรามันคิดถึงตรงนี้มากกว่าแล้วมันก็เลยแบบ ตอนนั้นตอนที่ประกาศปุ๊บมันก็คิดตลอดว่าทำยังไงดี มัน จะพยายามมากกว่านี้อีกหลาย ๆ เท่าแล้วมันจะได้ไหมเนี่ย มันจะ เออ มันจะ มันจะถึงไหมอะไรอย่างนี้แล้ววันนั้นนะวันที่ประกาศเสร็จอะเออหลาย ๆ คนก็วิ่ง วิ่งไป หลายคนอาจจะเสียใจ อาจจะดีใจใช่ไหม อืม หนูก็วิ่งลงเวทีไป ไปเขียนใส่โน้ตในโทรศัพท์ มันก็ยังมีอยู่นะอยู่ในเครื่อง พิมพ์ประมาณว่าแบบว่าคิดจำได้ว่าตัวเองอะพิมพ์แต่คำว่าไม่เป็นไรอะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร แบบไม่เป็นไรจะทำให้ดีกว่านี้ เชื่อกันได้ไหมพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยคือแบบ เออพี่เหมือนคนอกหักอะแบบ ไม่เป็นไรเชื่อกันได้ไหม จะทำให้ได้ จะจะพูดให้ทุกคนได้ฟัง อยากขอบคุณให้ ให้อะไรอะให้ภูมิใจบนเวที อะไรหนูเขียนอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยอะแล้วก็แบบพิมพ์แบบอ่านไม่รู้เรื่องอะแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยอืมเออไม่ได้อ่านคอมเมนต์เดี๋ยวร้องไห้ร้องที่ไหนเรา ยิ้มอยู่เด้อ โอเค ก็ลืมขอบคุณเล็กไปนะเหมือนหนูลืมอะไรไป มีสิ่งที่หนูอยากพูดอีก ต้องพูดให้จบ ยิ้มแล้ว อ่านคอมเมนต์ก็เหมือนเห็นหน้าแล้วกันเนาะไม่เป็นไร เพลงเพลงวีมาเลย เออ จะบอกว่าหลายคนถามหนูมาว่าทำไมอ่ะหนูถึงเรียกว่าพี่วี จริง ๆ แล้วอ่ะเรียกพี่หลายคนเลย เพราะรู้สึกว่ามันน่ารักดี แล้วก็ชอบเรียกคนเด็กกว่า หรือแบบคนอายุเท่ากัน หรือว่าอะไรก็เรียกว่าพี่มันรู้สึกว่าน่ารักแบบ แบบพี่ไม้อะพี่ไม้ก็จะเรียกหนูว่าพี่จี้แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันน่ารักแล้ว หนูก็เป็นคนชอบเรียกน้องว่าพี่อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ารักดี อืมก็เลยจะเรียกหลาย ๆ คนเลยค่ะ อืมอแบบอ่ะสมมติ มีคนบอกพี่ฟอนใช่ไหมแบบ พออยู่กับฟอนบอกว่า มันน่ารักตรงที่แบบอ่ะสมมติว่า เราเห็นฟอนทำอะไรไม่รู้แล้วก็พี่ฟอนทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยมันน่ารักอมีความเิ็นว่าพี่นิกกี้ รู้สึกว่าแปลกๆเนาะพี่นิกกี้ มันต้องแบบเป็นพยานเดียวอะอย่างเช่นแบบอะพี่มิวทำไร พี่มิวทำอะไรครับ อะไรเงี้ย มันก็มีความรู้สึกมันน่ารัก อืมก็คนฟังมันก็น่ารักนะหนูก็รู้สึกว่าคนที่โตกว่าเรียกเราว่าพี่อ่ะ มันมีความแบบมัน ในความหมายที่เรียกกันนั้นมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นพี่อ่ะแต่มันมีความแบบเอ็นดูอยู่ในนั้นน่ะอืมก็เลยชอบ พี่จับไม่เกี่ยวมันมีความเป็นพี่อยู่แล้ว เนี่ยเราอ่ะ เออ กระถิ่นลงอีกอืม พี่เตนอืมพี่เตนพี่วี โอเคก็น่าจะหมดแล้วนะ ถ้าไม่หมดหนูจะมาไลฟ์อีกนะ คืนนี้เลย เดี๋ยวนอนไม่หลับ โอเคค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูไลฟ์มาถึงตอนนี้เนาะแล้วก็ หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะ ที่ก็จะหาเวลามาไลฟ์นะคะ แต่ก็ขอบคุณของขวัญทุกชิ้นเลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะ อย่าลืมติดตาม The s k y r X BK4 Day นะคะ ตอนนี้ก็มีคลิปล่าสุดนะคะ อย่าลืมไปปั่นวิวกันนะ ไปดูกัน อืมแล้วก็ฝากติดตามเพลงของพวกเราด้วยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเพลงอะไรเนาะรุ้นเหมือนกันรุ้นเหมือนทุกคนเลยค่ะ ก็มาทำให้มันเป็นเพลงที่ the best ด้วยกันนะคะทำได้ค่ะ บ๊ายบายห้าสี่สามสองมีใครพิมพ์อีกไหมไปแล้วนะรักเหมือนกันค่ะ รักมากๆรักกว่านี้ ไม่มีอีกแล้วอาฮะอาฮะเทใจทั้งใจ ไปให้เธอหมด ไปเ้จ้าไปไปนะวันนี้นะคะทุกคนไมายบาย